ค่ะสวัสดีค่ะทุกคน วันนี้จะมาสอนวิธีทำพื้นหลัง พื้นหลังภาพ iPhone นะคะแบ็กกราวไอโฟนนะคะ หรือแบ็กกราวแบ็กกราวมือถือนะคะ ด้วยโปรแกรม Photoshop ออันดับแรกนะคะ ให้ทุกคนเลือกภาพที่ตัวเองอยากจะทำเป็นแบ็กกราวของมือถือนะคะ จะเป็นภาพอะไรก็ได้ค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะ ให้ไปที่นิ้วค่ะอันนี้เป็น Photoshop เวอร์ชัน2020 นะคะ ก็เราจะทำ แบ็กกราวมือถือนะคะ ก็ให้ไปที่โมบายค่ะ ในนี้ก็จะมีขนาดมือถืออหลายขนาดนะคะ ก็ใครใช้รุ่นไหนอยู่ ก็ก็เลือกขนาดได้เลยนะคะ วันนี้จะตัวอย่างก็จะเป็น iPhone 8 แล้วก็ 7 6 พัทนะคะ ให้เลือกโหมดเป็น RGB color นะคะ ก็กด create ได้เลยค่ะ ก็ ประมาณนี้นะคะ ก็อันนี้ภาพที่เราต้องการนะคะ ใช้เครื่องมือ move tool นะคะ ลาก กดค้างไว้ลากมาใส่เลยค่ะ แล้วก็กดขยายนะคะคอนโทรลทีนะคะ ขยายภาพ ขยายให้พอดีกับ กับขนาดกระดาษนะคะ ก็เลื่อน เลื่อนปรับตำแหน่งแล้วก็กดเครื่องหมายถูกนะคะ ก็ จริงๆถ้า แบบ ใครไม่ตกแต่งอะไรก็วิธีก็มีประมาณนี้นะคะก็ ไม่ได้ยากอะไร แต่ถ้าจะใส่ใครจะใส่แบบตกแต่งเพิ่มเติม จะใส่บัตรนะคะ บัตรโทนบัตรโทนก็ก็จะลองใช้อันนี้ดูนะคะคลิกนึ่งเลเยอร์ก่อนนะคะแล้วก็ รงนี้เลือกเป็นสีขาวนะคะ ก็ลองตกแต่งดูค่ะ ก็ประมาณนี้ค่ะ หรือจะพิมพ์ข้อความใส่ก็ได้นะคะมองไม่เห็นเลยอันนี้คลิกค้างไว้แล้วก็ปรับขนาดเลยค่ะ เอาเป็น B บัตนะคะ คอนโทรล T ก็ได้ค่ะ กดชิปค้างไว้ เออเวอร์ชัน2020 ไม่ต้องกดชิปก็ได้ค่ะ ขยายได้เลยก็ประมาณนี้ค่ะ ก็ถ้าจะเซฟไปใช้นะคะก็กดไฟล์ อดซีฟอร์วิฟนะคะเลือกตรงนี้เป็น JPEG ค่ะ ก็เลือกเป็น Maximum เลยค่ะตรงนี้ Maximum JPEG นะคะ แล้วก็ q u ร l i t y ก็ 100 ก็เซฟค่ะ สร้างชื่อ ามดิก็แค่นี้ค่ะ เราก็นำภาพ ไปตั้งเป็นมือถือ เออ เป็นพื้นหลังภาพมือถือได้เลยค่ะ ก็ขั้นตอนก็การทำก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะ ขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะคะ